พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน จุดประกายความคิดด้วยหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ผนวกกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตและสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างครับ สวทช จึงได้จัดทำหนังสือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจใหม่และเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดทำชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนจำนวน 19 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายพร้อมรูปภาพประกอบ และอินโฟกราฟิกที่สวยงามน่าอ่าน เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหนังสือชุดนี้ จัดทำโดย สวทช 6 เรื่องได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์เศรษฐกิจอัจฉริยะและเล่มสุดท้าย เทคโนโลยีคอนตัม